ึงสุดคำนึงถึงเธอไม่เสื่อมคลายแม้อยู่ห่างไกลเพียงไหนขอให้เธอรู้แค่เพียงว่า ยังคงความรักเป็นเช่นเคยรักยังล้นเต็มสูงย่าห่วง ากไว้ใกล้ๆกันเหนื่อยเพียงไไม่เคยคิดยอดท้อจะพักพอสายใยให้ความฝัน รออีกไม่นานเท่าไร ด้วยใจที่รักและคงมา ชยรักยังล้นเต็มสูบอย่าห่วงไปเลย วันเอ่ยอย่างไร ก็รักเธอ ฝากไว้ ฝากไว้ ฉันจะฝาก ยังฝากไว้ใกล้ๆกัน bay lên